ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 มีผู้เข้าสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่าปีละ 640,000 คน ข้อสอบมี 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 26-30 คะแนน ข้อสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ 1 ข้อใช้เวลานาน และต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลายเรื่องมาประกอบกัน ซึ่งถ้ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดแม้แต่เรื่องเดียว คำตอบที่ได้ก็จะมีทันที สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน ร่วมผลิตบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ และทบทวนเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ หรือยังเข้าใจผิดอยู่พบกับผู้เชี่ยวชาญได้การสอนคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย สริมสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบโอเน็ตไปกับเรา ในวิชา คณิตพิชิตโอเน็ตระดับมัธยมต้น